พูดถันตบเขาฟีฟินตะลายั่วจริงๆ มาดูกันเลยค่ะแปดหมวดวันนี้ เราจะฟาดโฮมดิสปาดมงปาด ไปเท่าไหร่มาดูกันเลยจ้า ตอนนี้เป็นไงคะ หมุน2คูณ5ไปแล้ว ขอมารัวๆคูณ 3 2เป่นสิคูณ5ไปแล้วยังไงมาอีกไหม โอ้ย5บวกค่ะก็เป็น8สิคะ อย่างนี้จะไปนรออะไร19200ไปแล้วเยอะจริงๆ สีหมุนอย่าให้แม่บอกโอ้ย8บวก6คูณ14อู้ สีสปินนี้ยั่วจริงๆ โอ้ยยังไงซะ แค่แปดหมุนคูณ14 ยั่วจริงๆสับับปัวปัวไปเลย ยังไงอย่าเพิ่งหยุด หมุนละ หมุนละหยับมิดไม่ต้องกลัวโอ้ยตาดีอย่ารออย่ารอไปเลยตามาแล้วจ้ะบิ๊กวินบิ๊กวินแล้วบิ๊กวินสองหนึ่งสูนยุดยังไงคะเกมนี้โอ้ยเกมใหม่ล่าสุดทางพีซีเขาเตะจริงๆปามงบิดเหยียบสุดล้อไปเลยโอ้ยมาอีกแล้วค่ะโอ้ย 27แล้วยั่วจริง ๆ มาแล้ว จะดู Total Win 4160อย่า